ต่อมามันปวดเลยไหมไม่ปวดเลยครับแล้วปวดคือมันเข้าเร็วไปใช่ไหม